เออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินนะโอ้โหเกินโอเคครับผมก็ขอก วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผม หนุ่มนาเกลียนะฮะ แล้ววันนี้เราอยู่ในบักแพนกวินบักแพนกวินนะครับผมหรือเกมอะไรวะ The Great Ice Space นะครับผม อยู่ในค่ายของ PG Slot นะหรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผม โอ้วันนี้มาทุนน้อยหน่อยนิกาทุนน้อยร้อยเดียวอ่ะเฮ้ยกาเล่นเลยยังไงทุนน้อยร้อยเฮ้ยเฮ้ยกาเล่นได้ยังไงหรอ โอเคก่อนเข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเลงกันด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะ และคำเตือนนะผม คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะครับผมโอ้โหวันนี้มาทุนร้อย จะรอดหรือเปล่านะครับผมโอเคไปกันที่เบ็ดห้าเลยครับเกมนี้เป็นเกมแนวไหลนะผมยิ่งไหลยิ่งแตกนะ อนนี้เงินไหลเงินไหลอย่างเดียวเลยเอาบังเต็ม อีกเดือนนึงอีกเดือนนึง โอ้โคตรแมมเลยเออไหลไปเพื่อนเออเฮ้ยเกมผมว่าเกมไหลดีนะเออว่าบังดีเต็มเรียบร้อยครับผมเข้าฟีเจอร์แล้วนะเฮ้ยเอาเรื่องจัดอะเอาเรื่องจัดอะโบนัสเอาบังดีเต็มโอ้ ทุนร้อยเฮ้ยเอาเร่งจัดเลยเอาเร่งจัดเลยเอามาดิเติมเฮ้ยเอาเกินมาเอาเกินพี่ชายเอาเกินเอออย่าว่าเป็นมออย่าว่าเป็นมอขอร้องละขอร้องละเออตัวคุณว่าไปเพื่อนตัวคุณว่าไปเออคนสามไปดิโอ้โหเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหหมด โหอะไรอ่ะหมดไวเกินวิ่งจริงเลิกได้แล้วนะครับผม มา 500 เลยนะ ไปของเบสิบเลย เกมว่าเกมมาดีนะ อืมก็เล่นได้ควรเลิกนะผม อ่า ไม่แนะนำให้เล่นต่อนะสำหรับผมนะ แต่ผมจะเล่นต่อนะผมแบบผมอยู่เงินไงแต่ถ้าเสียขึ้นมาผมก็ไม่ได้เสียเรียนนะผมถือว่าผมเสียแค่ร้อยเดียวนะแต่มันจะมีแบบประเภทที่แบบทาไมกูไม่ถอนวะทำไมกูไม่ถอนแต่ทีแรกวะนั่นแหละนะผมอันนี้เขาเรียกว่าโรคเสียดายเงินนะผม ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเสียแล้วคุณเป็นอย่างนั้น คุณได้แล้วคุณควรรีบเลิกเลยนะครับผมเฮ้ยไหลไปเพื่อนไหลไปเป็นสิบด้วยไหลไปทีเดียวทีเดียว โอ้โห ตอนนี้เกมเริ่มไม่ไหลเลยนะ เริ่มตึงนะ ผมเป็นเรื่องปกตินะ ผมเวลาเราแตกมา แต่ PG มันไม่เหมือนพวกโอพวกจจอกเกอร์นะผมแบบมันจะมาเข้ามานะ แต่ถ้าจจอกเกอร์เนี่ย ถ้าคุณเล่นแตกแล้วคุณเล่นต่อเนี่ย โดนแดกแน่นอนนะครับผมเออตอนนี้เกมแนวเบ็ดเองรู้สึกจะแตกดีกว่าฟีเจอร์นะเท่าที่ผมรู้สึกนะผม แบบซื้อฟีเจอร์อะไรเงี้ย โอ้โห เอาเฮ้ เอาเฮ้ เออ บางนี้เต็ม โอ้ ไม่ไหลเลยว่ะทุกคน เออ ไอปลาหมึกน่าจะเป็นตัวแพงนะรู้สึก เอาแล้วมึงเอ้ยเอาแล้วไหลเป็นน้ำเลย เงินกูเนี่ยไหลเป็นน้ำเลย ผมไม่ไหลเลยอ่ะทุกคน โอ้ เอาแล้วคนแม่มึง เอ้ย มาสิแม่คนพ่อคนแม่มึง เอ้ย โอ้ ตายห่าแล้วทุกผู้ชม โอ้ผมไม่มีต่อละเออบังดีเต็มเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาดิ มาเป็นสิบด้วย มาผมเข้าโบนัสแล้วนะ เออ โอ้เฮ้ยเฮ้ย เกิน เกินนะ โอ้โห โอ้เกิน โอ้โห เป็นสิบด้วย เล่นไปเล่นมาจะคืนดุลแล้วโอ้โหข้าวโบราณโคตรเกลือ โคตรเกลือ สมชื่อหนุ่มนาเกลือจริง ๆ ว่ะ กคตรแม่มึงก็ขออภัยในคำหยาบกันด้วยนะ ผมไม่มีเจตนาจะด่าใครทั้งสิ้น มันเป็นแค่อารมณ์การเล่นเท่านั้นนะครับนะเห็นไหม เห็นไหมถ้าคุณไม่ถอนตั้งแต่ทีแรก แล้วคุณเล่นมาขนาดแล้วคุณมาเพิ่งถอนเเสียได้สั่งเลยว่ะมันก็ถอนสิ เออ จบปัญหา ตอนนี้จะคืนทุนแล้วนะผมเบสสามสิบผมขึ้นมาเบสสามสิบแล้วนะ วัดใจมันอยู่ในสายเลื่อนบอกแล้ว ไปผมเบสสามสิบเลย ไม่หวั่นนะผมถึงเสียเราก็เสียแค่ร้อยเดียว เออ โอ้ เรียบร้อยผมเหลือสี่ทีนะเป็สามสิบปัดใจไปเลยมาสี่ทีเท่านั้นสี่ทีเท่านั้น เออเรียบร้อย น่าจะหมดดากนะผมดูทรงพลัตนาตายแล้ว เรียบร้อย โอเครถเบรกกันดูบ้างครับผม เบรกยี่สิบเลยไป แป๊บผม หมดเป็นหมดมันเป็นอันนี้คือหมดแล้วนะผมถ้าหมดอันนี้โอ้ยยังมีให้กูต่ออีกไปผมเอ้ยสวยมันเต็ม เออเออมาดิข้าไม่ตายกูมันคนข้าเอ้ยกับหมดตูดคืนทนนะผมมาที่ปดยี่สิบไม่ควรแนะนำทุยไม่แนะนำให้เล่นเบ็ดสูงขนาดนี้นะ ผมทุนน้อยนะโอ้เรียบร้อย เอ้ย สีมองเท่งอะแล้วกูโอ้ทุกคนป้าฮับสามสิบหมดเป็นหมดนะเอ้ย เอาบังนี่เต็ม เฮ้ยฆ่าไม่ตาย มาดิเอ้าเข้าบนนั้นเหรอ เอ้ย มาดิเข้าบนนั้นเลยมาสิ เออบังนี่โอ้บังนี่เต็ม เกือบหมดตัวแล้ว ไอ้บักนี่เติมเฮ้ย เฮ้ยเอาเรียกจัดเลยแจ็คเกอร์หมดตูนะ เฮ้ยบังนี่เติมเออแจ็คเกอร์หมดตูนะครับผมเหลือ20บาทสุดท้ายนะกลับมาบวกเป็นพัน เฮ้ยเอาบังนี่เติมกลับมาบวกเป็นพันเลยนะผม โอ้โหบวกไปบวกเอเหลืออันเดียวเออโอ้ยโอ้บ้าโอ้ย เรื่องเรื่องจัดเลยเพื่อนเพื่อนขอละ เออ อืมอคืนซีบคืนซีบโอ้สามพันแล้วนะผมโอ้เฮ้ยอ่าอย่าพูดหมดจะพูดหมด เออ เออ เพิ่มเพิ่มเพิ่มไหลไปไหลไปไหลไปเออโอ้สามพันแล้วนะผมทุนเลยฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้ เอาเลี้ยงจัดเอ้ยคูณห้านะผมคูณห้าแล้วนะตัวสีชมพูมาหน่อยเออเอาบอลนี่เติมเออมาดิโอ้ยไหลเยอะโอ้ยโอ้เออโอ้ยเอามาเกินเยาเฮ้ยบอยไปให้สุดแล้วอยู่ที่เท่าไหร่เออ เออมาดิมาดิ มีสองชีวิตไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวเฮ้ยเจ้าคุณหงหรอเจ้าคุณหงหรอเจ้าคุณหงหรอเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าว่าเออเอาบังนี่เต็ม เลยครับผมวิทุณร้อยเอาเรื่องจัดวัดใจมันอยู่ในสายเลือดมาดิ เออวัดใจมันอยู่ในสายเลือดก็มาดิครับอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดขอร้องเออเฮ้ยไหลว่าไหล ว่าทุกคนเอาว่าเฮ้ย เฮียจากจะหมดตูดนะผมกลายมาเป็นบวกเกือบบวกครึ่งหมื่นเจ็ดพันฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกสองตัวอีกสองตัวเพิ่มชีวิตเพิ่มชีวิต โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยหมดนะผมโอ้เจ็ดพันหกจากทุนร้อยเกือบจะหมดตูดนะผมแบบคือแบบเหลือยี่สิบสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ อู้เรียบร้อยนะผมบวกหนักๆเลยนะ โอเค ขอจบเลยนะผมที่ 7,670 บาทนะผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผม และใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามนะ อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ โอเคก็วันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ